ปักเรียบร้อยครับผมมาแล้วจ้ะปีสปินเดินแต่อีกสักตัวมาสี่ตัวแล้วเพื่อนอีกสักตัว อีกสักตัว ไม่ไม่มาอืมนะมาให้สี่ตัวเอาเรื่องสิบสองครั้งไปเลยครับผม ไปเริ่มงไปเลยครับผม ือนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอครับผมมากราบสวัสดีสวีดัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ กับพายหำแล่นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี่เลยครับตามปกแล้วว่ามวยไทยนะครับผมมาครับมาวันนี้ก็มากับศูนย์สี่ร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆนะ มาหาเกมกันก่อนเลยเจอแล้วครับผม จะมาต่อยมวยไทยกันเมื่อนะกับทุนสี่ร้อยห้าสิบนั้นมันมาลุ้นกัน เพื่อนก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายต่างๆเพิ่มเติมกันได้นะครับผม จะไปเล่นเลยนะยากเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับผม ขออนุญาตเปิดหัวอยู่ที่สีสามสิบแล้วกัน มาครับออโต้ไปก่อนเลยครับสิบเปิด เราลุ้นว้า โชคดีหรือเปล่าคนนี้มารุนกันนะเพมันชุดโอ้ดูตัวใหญู่อ้พูดยังไม่ทันขาดคำเลยเพื่อนเลย เอาเรื่องเอาเรื่อง เท่าไกับสองพันครับผมเบาๆไปจ้ะอีกห้าครั้งหาสักหน่อย อีกสักหน่อย ก่อนปิดอีกสี่ครั้ง ว่ายังไง อืมไม่เข้าเลย มาไหม สุดท้ายมไม่เข้าเลยเนี่ยมา มีสองพันแล้วก็ต้องเพิ่มเด็ดไปอีกเพื่อนแปดสิบแล้วกันนะไปไปเลยสามสิบเปิดเพื่อนๆมาครับอืมมามวยมา อืมมาใหม่ดิไม่เข้าจ้ะ นี่มันตอนอย่างนี้เพื่อนๆมันตอนอย่างนี้ตัวหัวตัววัดเต็มแถวไป เชื่อมไม่ถึงแถวหลังไหมได้อยู่ได้อยู่ ถ้าเชื่อมถึงแถวหลังแล้วเมื่อกี้นั้นมีสายพันเลยเพื่อนมาอีกมาอีก มาที่ชุดใหญ่ๆขอหน่อยนั่นแหละต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เต็มช่องมันเมื่อดูอุ้ยสามพันนะผมสามพันเพื่อนๆเออเต็มคาราเบลเลยไปกครับหกพันแล้วตอนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องนะอให้การออกให้จะว่ายังไงหมัดคนละสี ถ้าสีเดียวกันนี่ยิ้มแฉกเอาคิวมากางเกงไม่ต่อเนื่องเลย ไปสิไม่ได้ครับเอาเอาโอ้โหแดงขาเดียวเลยเพื่อนเพื่อนหืมผู้ได้พันเจ็ด เอาอยู่ เอาอยู่ ได้อยู่สายแคเตอร์สายแคตเตอร์มันหลอนอืฮห่มนายกล่อมอีกแล้วโอ้โหไม่เข้าผิดสปินเลยเพื่อนดูตัวไอ้โอ้โหโบบักไปดีอืฮห่มช่องไป พันหกครับผม เพื่อนฝากแคปเตอร์ไว้ยังไง รอบนี้จะมาให้ปะเรียบร้อยผม มาแล้วจ้ะปีสปินเบลแต่อีกสักตัวมาสี่ตัวแล้วเพื่อน อีกสักตัว อีกสักตัวไม่ไม่มาอืนะ มาให้สี่ตัวเอาเรื่องสิบสองครั้งไปเลยครับผมไปเรื่องไปเลยครับผมปีสปินชุดนี้จะเป็นอย่างไรมารุนกันเพื่อนเปิดแรกมาเงียบเอาได้อยู่ได้เฮอืมในข่าวยัก ไม่เข้าอีกแล้วเอาได้ทั้งมวยหยุดจะเชื่อมไหมไหมโอ้ไม่ได้ เอาจะทำอะไร เชื่อมไหมเออตายอยู่นิดนึงมาอีกขอนักมวยเยอะๆ นักมวยเยอะๆ นักมวยไม่โอ้สามตัวเพื่อนเลยเต็มเหนียวไปเลยเต็มช่องไปเลยครับอย่างนี้ ไอ้แล้วไอ้แล้วไอ้แล้วนักมวยไม่อีกเกือบแล้วเกือบแล้วห้าครั้งมาอีกทั้งมวยโอ้โห มีรุ้นเต็มช่องลุ้นเว้นตอนนี้เต็มคาราเบลดิเอาไรครับเราถูกฆชาตันสองมันก็เลย คือ เอาเรื่องเอาเรื่องมาลุกข้างหลังนักมวยมานักมวยไม่มานะ ไปเท่าไหร่ครับสามพันตรงเต็มช่องนี่ไม่ต้องสืบเลยเพื่อนเลยยังรอ นักมวยไม่อรวมเต็มช่องเพื่อนเอาอะไรจะนี่สามพันครับผม โอ้โห จะสองหมื่นแล้วเนี่อจะสองหมื่นแล้ว นักมวยไม่ครับ โอ้โห เต็มเหนียวแน่นอนอย่างนี้ ป็มเหนียวแน่นอนโอ้โหเพื่อนเพื่อนู้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้สี่พันครับแตกสองหมื่นไปแล้วจ้าเรียบร้อยรอเลยทีเดียวจะเอาชนะสุดท้ายว่ายังไงรัตนาอ้ยดังมวยยังมาให้อยู่องีี้เต็มเหนียวไปเลยจ้าพี่แบบนี้โอ้ยเจ็ดพันหกเป็นแตกเกือบสามหมื่นโอ้เพื่อนเพื่อนเลยเอาเรื่องนะไปครับผมไปครับเท่าไรครับมารุ่นกันเท่าไร สองหมื่นห้าอนเลยเตะเร็วรับรางวัลไปเลยจ้ะรางวัลก้อนโตวันใจนะออโต้เลยสามครั้งเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเด็ดร้อยนะเพื่อนนะแล้วก็จะปล่อยเป็นสิบครั้งสุดท้ายฟิตสเก็ตเตอร์กุสส่ามาอีกไหมอีกสักชุดไหมไม่มาเลยเพิ่มเป็นเบ็ดร้อยนะปล่อยไปเลยสิบเปิดเพื่อนสิบเปิดนี่พอเลยนะ เงียบไม่น่ารักเลยเสียงเสียงซับขอเช่อมาอย่างไงโอ้โหเต็มคาราเบลอีกแล้วเงื่อนโอ้โหโอ้โหไม่ต้องสยุดเลยจ้ะนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ห้าพันครับผมสามหมื่นสามไปแล้วจ้ะโอ้โหสามหมื่นสามไปแล้วจ้ะเพื่อนๆห้าครั้งไว้ยังไงรัตนาเพื่อพับเพื่อพับพูดไม่เข้าเยอะ อีกสักหน่อยนะ อีกสักชุดเป็นไรไปอืมไม่เข้าเลยเพื่อนครั้งสุดท้าย ไม่เข้าจริงๆอ่ะจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยดีกว่านะอารีนากันนิดนึงนะครับผมเท่าไรครับผมสามหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบนะเพื่อนๆนะเอาเรื่องเอาเรื่องไปถอดกันเลยสามหมื่นแปดพันหกร้อยนะโอเคนะครับ ผมถอนไปเลยจ้ะ